พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การประกวดแข่งขันคิดไบรท์แฮกคาทอน2019 การก้าวเป็นนักประดิษฐ์และนำคิดไบรท์มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่นะครับ ชุมชนเหล่านักประดิษฐ์ สามารถนำคิดไบค์มาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบต่างๆ ก็จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในอนาคตด้วยล่ะครับ สวทช จัดการแข่งขัน Kid Bright Hackathon 2019 Extension and Plug-in Development Design ภายใต้ธีม Smart Farm Smart Home Smart Factory และ s i Tools เปิดโอกาสให้กลุ่ม Kid b r i g h t Community และผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาต่อยอด เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ Extension Board เพื่อเชื่อมต่อกับ Kid Bright IDE ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม KKMC ไข่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโดยผลงานคิดแคทเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รางวัลที่ 2 ได้แก่ Extension Board สำหรับรถน้ำอัตโนมัติ และรางวัลที่ 3 สร้างบ้านด้วยมือ วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช